วันเดียวูกคนแม่ได้จะหกสิบแล้ว ถ้าแม่ของลูกมาอยู่ที่นี่ ลูกกลาไมที่จะยิงแม่ใช่ไหมไม่มีไม่ต้องเดือดร้อนไอ้คนที่มีเมียระวังเมียไม่มีโชว์หมดอ่ะว่าจะมาเฝ้าประชาชนอยู่เนี่ย กลับมากับช่องตุลีครั้งนะครับ วันนวันนี้ผมจะไปม็อบนะครับทุกคน ท่านใดที่ไม่โอเคกับแนวคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถกดออกไปดูคอนเทนต์อื่นได้นะครับ อันนี้ผมเข้าใจ โอเคแล้วบล็อกในวันนี้จะเป็นยังไงจะโดนฉีดน้ำหรือไม่ตำรวจจะจับเราหรือไม่ไปดูกันดีกว่าเลยทุกคนเตรและทุกคนรวมเป็นเสร็จทั้งหมด4,000บาทนะครับทุกคนม .3 3,500ม .4 4,000นะครับทุกคน สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมที่เราไปเอาที่โรงเรียนมานะครับม .3 จะแบ่งเป็น ค่าค่าย EMS นะครับที่เราไม่ได้ไป 3,500 บาทม .4 เทอม1 นะครับ ค่าแอร์500บาท รวมเป็น 4,000 บาทนะครับ ครับทุกคนสำหรับใครที่ไปเมื่อวันที่24นะครับ ถ้าเจอผมที่แบบ ข้างหลังคือแบบกังวลมากว่าจะโดนยิงอะไรเงี้ย เนี่ยครับกังวลขนาดหนักเลยทุกคนก้าวหน้าจากแต่เดิมมากเลยทุกคน แต่เดิมมันจะเป็นตู้เล็ก ๆนะครับ แต่ปัจจุบันนี่คือแบบยิ่งใหญ่อลังการโอดโถงมากพอมีข่าวมาแก้ตอนที่ถึงอะเราจะไปลงสนามม้านางเลิงก่อนนะครับ เพราะว่าต้องลงก็เดินไปทำเนียบนะครับ เพราะว่ารถบัสไม่สามารถลงไปทำเนียบได้นะครับ เพราะว่ามีการชุมนุมที่แถวแถวถนนที่จะไปทำเนียบรัฐบาลจากประชาชนคนไทยนะครับ เมื่อวานผมบอกผิด จะไปที่ รัฐสภาทำเนียบรัฐบาลนะครับ เออผู้สงสัยอย่างหนึ่งคือ ถ้าคอนเทนเนอร์ปิดได้อีตูมัน แล้วก็มาถึงที่หมายกันแล้วนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับได้ยินเสียงม็อบเป็นที่เรียบร้อย ปีเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับผมมารวมกันข้างหน้าได้เลยนะครับ วันนี้กลุ่มพวกเราคือกลุ่มประชาชนคนไทยมาทวงถามเกี่ยวกับนายกประยุทธ์จันโอชาว่าระยะเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมา การแบบปะทะอะไรกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยหัวจะได้เซฟนะครับทุกคน ถ้าผู้ชุมนุมหรือคนที่เดินผ่านถนนคนไหนอยากเข้าไปในการชุมนุมนะครับ ให้ปฏิบัติตามกฎข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมชุมนุมนะครับ เพราะว่านี่มันเป็นสถานการณ์โควิดนะครับ ทุกคน อันนี้คือกลุ่มสำหรับประชาชนคนไทยนะครับเฟซบุ๊กจะอยู่ทางซ้ายไลน์จะอยู่ทางขวานะครับสามารถไปเข้ากันได้นะครับเสียงประชาชนไม่สนใจปากท้องทำรวยไม่บวกอ้อมตนทำหาสิ่งเป็นคน มาดูมุมสูงดีกว่าทุกคน ก็ชมเมืองพังงไปตอนรอนะจ๊ะทุกคน เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาบอกนะเืดอมีการเดินไปหน้าทำเนียบนะครับไปชูสามเดี๋ยวเ เซฟก็เซฟให้สุดนะครับทุกคนเกิดมีการแบบใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับ มีการปุ๊บน้ำแล้วก็แบบโควิดนะครับป้องกันทุกแขนงเซฟเซฟนะครับทุกคน อารมณ์แบบทหารผ่านศึกสงครามกับคอมมิวนิสต์อะไรอย่างนี้ครับทุกคนไปแล้วให้ดีนะน่น่าจะต้อนกำลังนะครับกดดันเรื่อย ๆ วนนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกแกนนำนะครับน้ำใช้เดิมนะครับ อันนี้น้ำใช้ล้างตานะครับเื่มนการแบบเอารถฉีดน้ำมานะครับ ก็ใช้ล้างตาซะควบคู่กับแว่นนะครับทุกคน อันนี้พวกตำรวจก็ตึงกำลังไว้กันม็อบถูกใจมากถูกใจอายมากถูกใจน้องเบอร์ตบมือค่ะแล้วฝนตกด้วย มารวมกันได้เลยครับพี่น้องสองข้างนะครับ ฝนตกด้วยโอ้โหทุกคนโอ้ย โอ้ยดีนะ พบหมวกของเราากาบรรยากาศัดีครับขจัดความหัวร้อนได้นะครับฝนแต่ว่า ผมไม่ไหวแล้วเอาลงมากลางก่อนเป็นไหมพี่น้องใช่ครับ เสียงมาจากคนนี้นะครับคนนี้ตรงนี้ เลนขวาเลนหนึ่งนะครับสามารถสัญจรได้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็คือทยอยไหลไปข้างหน้าได้เลยนะครับด้านหลังพ่อแม่พี่น้องที่เดินผ่านมานะครับ ตรงถนนก็สามารถเข้ามาเข้าร่วมได้นะครับทุกคนลืมมันนี่พูดออกคลิปนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องประชาชนคนไทยเอ้ย ภาวต่อไปนะครับ ตอนนี้เราเห็นข้างหน้าลางๆนะครับ วันนี้แหละ เป็นวันที่ประยุทธ์จะต้องออกไปให้ได้ เพราะว่าเราหมดความอดทนมานานแล้วเว้ย ตอนนี้ตำรวจก็ต่างพากันโชว์แสนยานุภาพนะครับว่าตัวเองใหญ่กว่าประชาชนที่จริงพอมึงหมดจากเวรมึงก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันจ้ะก็ลองดูนะที่ประชาชนเหตุการณ์หายไปไหน ไปอยู่ไหน ไหนไหนของพวกคุณอยู่ไหน ถ้าไม่มีใครมา ก็ขอเชิญ ผู้บัญชาการมาครบานมาเจรจากับพวกเราเลยไม่เห็นศักดิ์ศรีของประชาชนที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านหรือ ไม่เห็นสิทธิ์ของความเป็นคนไทยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ที่มีสิทธิเสรีภาพหรือ เราไม่มีคำตอบเห็นหัวประชาชนบ้างกำลังดูหมิ่นเกียรติของประชาชน ประชาชนมาเจรจากันมาคุยกัน อย่าปล่อยให้เราต้องอยู่อย่างนี้ ไว้แล้วก็มไม่แน่นะครับว่าการเจรจา ที่ท่านเลือกที่จะไม่เจรจาหรือไม่ส่งคนมาเจรจาอย่างที่น้องเก่งบอกว่าเรามานี่ด้วยแนวทางสันติวิธี เป็นมิตรกับทุกคนไม่มองใครเป็นศัตรูในฐานะประชาชนคนไทยที่เห็นชาติบ้านเมืองวิกฤสขนาดนี้ ที่เห็นชาติบ้านเมืองตั้งแต่เด็กเจ็กใหญ่มา นะครับคนแก่บางคนก็ไม่เห็นด้วยกับระบบฉะนั้นแล้ว มันเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องนะฮะ ตั้งแต่การรัฐประหารเข้ามาเป็นนายขอให้ทุกเราจะให้เวลา กับทุก กับเจ้าหน้าที่ในการส่งคนมาเจรจา ส่งมาเลยแต่ณขณะนี้พี่น้องครับ เราก็เดินมาถึงระยะหนึ่ง ได้แล้ว โอ้ ให้พี่น้องพักเอาแรงก่อน เดี๋ยวรอสัญญาณจากพี่นิติพรล้ำเหนือ รอสัญญาณจากคนเวทีว่าจะมีมาตรการจัดการอย่างไรขอให้พี่น้องก็จะยกระดับการชุมนุมนะครับทุกคนร่มอาจจะมีการค้างคืน แล้วเดี๋ยวเราได้ อันนี้คือกลุ่มคนที่แบบ เยียนกับพลเอกประยุทธ์มากจนแบบไม่เอาเรือดำน้ำคือต้องสลักไว้หลังเสื้อเลยครับทุกคน เริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้วคม่กดนกัทำไมมันกะทบาม่งตรงไหนเาดีๆไม่มันกะทบสิทำตรงไหนคนชั่วคนไม่ดีท่านเคยไปทำไหมอยากเก่งแต่กับประชาชน เก่งการประชาชนเนานแล้ว อีกแล้วไม่ได้ไปอีกแล้วทุกคนโอ้โหหักขวาหักขวา จะเริ่มนะทุกคนขอให้พักบรรยากาศสบายสบายไอ้รัฐมนตรีที่ข้ได้นี่นะไจับมาได้ไหมทำได้ไหมไอ้รัฐมนตรีนาฬิกาอยเพื่อนทำไดไหมได้ไหมจับได้หรือเปล่าได้หมดไม่ต้องไป ชนไปเดยวตามาชกันให้มันชนไปเลยไม่ถอยก็ชนเดินหน้าไปเดินไปเดินไปไม่ถอยก็ชนผมเตือนแล้วนะครับผมเตือนแล้วนะครับขยับไปขยับไปขยับขยับไปถอยไปแบ่งกันชนอย่าปิดกัน อย่าทางอย่าเรื่องปฏิบัติ เมื่อกี้คุณเปิดการจราจรอยู่อย่าเรื่องปฏิบัติถอยออกไปถอยออกไปอย่าถอย ไอ้ใครมึงรับผิดชอบไหมไึงขึ้นมาดิชนอ้าวมึงมาดิมึงขึ้นมาเองมึงขึ้นมาเองไอ้เด็าเก่งจะมาที่ไหนอย่านะอย่ามากินประชาชนรออยู่รออยู่รอเลยจะไปไหนรออยู่เอามาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอามาไปเก่งมาจากไหนถอยถอยนะรัฐบาลมันดีเหรอ กัวกะทบโควิดไหม่ทบไหมโควิดอ่ะเร่มแ้วทุกคนมาตรการเรื่มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วจะกอหิงสาดีๆคือแบบไม่นี้มากทุกคนเหมือนเขาจะมีการตรึงกำลังไว้นะครับแค่นี้จะพื้ที่โลกเรื่องไหนบอกโอ้ยดูแม่งมันมีหลายชั้นมากทุกคนไหนวใครู้จการเหตุการณ์ะ บอกพื้นที่นี้ต้องมีตำรวจเลยนี่มันโลได้ไงวะ เฮ้ยพี่นี้โลได้ไงพี่นี่มันโลกได้ไงเนี่ยไายมาเนี่ยเมื่อกี้พูดอยู่แบบแบบไงอะตกลงอะไรยังไงเนี่ยเริ่มแล้วทุกคนเมื่อกี้บอกโลกไม่ได้ เริ่มด่าแล้วทุกคนอย่าเฮ้ยมันมีรถตาพี่เฮียเก่งนะเก่งกับประชาชนหน่อยสัตว์นะ เกกับพวกกูเหรอไปเก่มาจากไหนกันคณะกรรมการสมานฉันอยู่ตรงไหนเอาช่วยมาเจรจากไหนวะว่ามันมีเหตุอะไรต้องฉีดน้ำเลยเนี่ยปืนก็เอามาเอาถ่ายรูปไว้ด้วยจะ้รู้ว่าหลักฐานมันมีปืนมีวิดีโอแล้วเอามาทำไมที่เขามึงเปล่าเออมาทำไมไปเก่งมาจากไหนกันไป ตำรวจไท้ายกองงานนี้นะไม่ตเด้งจังวะกระจายเสมอการมือเปล่าเอาไหมมือเปล่าเอาไหมเอาจับใจเสมอหน่อย ล่าสุดคือมีรถน้ำครับโอ้ทำไมทำกับประชาชนจังที่นี่ล่าได้ไล่าสุดได้โชว์ภูมปัญญาไทยกันหน่อย เห็นพวกเราเป็นมนุษย์กันมานากันมั่งหน่อยดีนักสีความเป็นคนหน่อยนีนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสน้ำนะครับเลยลีกออกมาก่อน ที่ไม่โดนน้ำไม่ใช่แล้วหรอกโทรศัพท์ผม มันไม่ค่อยกันน้ำนะครับทุกคน อันนี้เครื่องเนี้ยไอแปดพัดเนี่ยมันกันน้ำแต่ว่าไอโฟนหกมันอยู่ในกระเป๋านะครับมันไม่กันน้ำนะครับอีกอย่างคือฝนก็ตกลงเม็ดลงเม็ดแล้วอ่ะ มันจะเอารถฉีดน้ำมาเพื่ออะไร ันยาวมากเลยเรื่องแจ้งความปกตินี่แม่งไม่แจ้งทีเรื่องประท้วงข้านี่มันเรียกข้าวแจกงมีข้าวน้ำแจกฟรีนะคหลังมีข้าวงหลังมีข้าวกับน้ำนะครับ แจกฟรีนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายใกล้ๆนะครับเผื่อโดนจับอะไรเงี้ยไม่อยากเสียค่าปรับ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่านเนี่ยบอกยกเว้นการชุมนุมตามพรบชุมนุมแต่ท่านไม่ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เออต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วแหละต้องต้องยุบแล้วแหละสภานะอีกคันแล้วทุกคนดูความตำรวจไทยนะฮะกี่เรื่องแจ้งความโดนโกงไม่ไม่รับแจ้งนะทีเรื่องแบบนี้มันหน้าด้านหน้าทนมาก ไม่ไหวแล้วผมว่าคุณต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะอย่ามาตีกันเลยนะขึ้นยีเลย ไม่มีไม่มีใครยกมือเอ้าพๆดูอย่าไปบังคับลูกน้องเขาเขาไม่อยากทำประชาชนตัวท่านเลยยกมือเห็นไหมล่ะท่านจะไม่ยกมือท่านจะไปฝืนทำไมไม่ใครยกยกแดดอะไรผมไม่ได้ผู้ก่อการร้ายไม่ได้อาชญากรรมไม่ได้รับวิ่งจิตโป้ไม่ได้ค้าขายยาเสพติดไม่ได้เป็นดุริยิงหลวงเออ ประเทศลาวที่ได้ไฟเซอร์กันแล้วทุกคนโอ้โห ประเทศไทยยังแบบสั่งเป็นซีโนแวกกับแอสต้าโอ้โหประเทศลาวฉีดไฟส่งไฟเซอร์กันเรียบร้อย และนี่จะโดนฉีดน้ำเยี่ยมมากเลยรัฐบาลถ้ามีใครยกมือผมจะเดินไปให้ตีเอาถ้าใครอยากตีประชาชนตีผมเนี่ยผมจะเดินไปให้ตีนะเดี๋ยวจะมีความสุขกันรถน้ำมาทำเสียอะไร แหมที่เอาไปฉีดจังหวัดแรกๆยังไม่ไปโอ้โหเตรียมเดี๋ยวเตรียมร่มก่อนทุกคน ไม่มีเสื้อกันฝนก็ร่มก่อนแต่ว่าล่มแบบคนตุยแล้วโอ้โหแต่อย่างนั้นก็กันไม่กินเกณฑ์เพราะว่าแบบไม่ค่อยอยากไปเบียดเบียนคนอื่นอะไรที่ไม่ได้ ไม่ายข้าวไม่มีขายอาาให้ไปไหนก็โดน่เพราะมันมีรถฉีดน้ำอะไรกันที่เป็นดูเผื่อไว้ว่ามันจะมีการฉีดน้ำอะไรเงี้ยมัน พูดดีๆไม่เอานะฮะ ต้องให้ใช้ความรุนลงรุนแรงแล้วก็เลยเตรียมร่มมาเลยแต่ว่าร่มสภาพแบบกระตุยนะทุกคน ดื้อคนไหนใจดีนะครับ ช่วยแบบกดสับหรือว่าโดเนมาได้ยี่บัาทีสสหกเจ็ดสองห้านะครับทางวอลเล็ตนะครับ เพื่อจะได้เอาทุนทั้งหมดที่ไปทิ้งโลกนะครับทุกคนโลกที่มันดื้อกว่านี้นะครับทุกคนขอเลยนะครับเบอร์ขึ้นอยู่นะครับ น่าั่รนัแหละครับทุกคนจะช่วยกันหน่อยเนาะเพราะประเทศชาติที่ดีกว่านี้แน่ครับเขาจะเอารถดาบอดแล้วเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางแทนทุกคนนะจะได้เสร็จไวนะครับเอาเพลงมา มาเร็วกว่าวัคซีนอีก ตำรวจก็พักมาแล้วครับทุกคนวางวางวางเลยลงเลยลงไม่ ะแต่ก็ไม่พ้นการทำการบ้านครับ อันนี้คือตัวอย่างของวิชาที่ผมได้ทำเป็นการบ้านนะครับ ปีนี้ทุกคนเรียนภาษาอาเซียนภาษาอะไรนอกจากภาษาจีนเมนมาบอกกันได้เลยนะจ๊ะ ระหว่างเลื่อนเลื่อนไปดู IG เนี่ยแหละทุกคน ผมเจอนี่ด้วย การเรียนชดเชยวันเสาร์ใครเป็นอย่างนี้บ้างเน้น เม้นมาบอกเลยสำหรับความคิดเห็นผมนะผมนะผมว่า ไอที่เขาให้เรียนชดเชยวันเสาร์อ่ะเขาคงไม่ให้เด็กออกมาม็อบนี่แหละ เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่อ่ะ เด็กบางคนเขาจะมีแบบแนวคิดก้าวหน้าอย่างนี้แบบมาม็อบเพื่อประเทศชาติอย่างเงี้ย แต่ว่าอืมก็โดนผู้ใหญ่บางคนแบบปีนนะ เพราะว่าเด็กบาง เพราะว่าคิดดูนะ เรียนวันเสาร์การบ้านเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน พอการบ้านเพิ่มเด็กก็ต้องอยู่บ้าน เด็กอยู่บ้านเด็กก็ไม่ได้มาม็อบจ้า ไปแล้วไปแล้วทุกคนไปเฮ้ยเฮ้ยเย่เย่เย่ดียเดียเดยอันนี้มันรถอะไรวะรถฉีดน้ำหรอไม่ใช่ไม่ใช่รถฉีดน้ำมันนู่นนู่นยังมีการไว้กำลังบางส่วนนะฮะโอ้ยแทงโอ้โหไปกันใหญ่แล้ว เริ่มแล้วทุกคนความเริ่มแบบออกแล้ว ว่ารถเติมน้ำหรือรถฉีดน้ำอะไรอย่างนี้ชัวร์มาแล้วมาแล้ว ร้อนเขาคงเห็นใจว่าร้อน ประเทศมันร้อนร้อนหกโมงแล้วเอ้ยไม่ร้อน เย็นแล้วเย็นแล้ว ตอนนี้ก็ใกล้เวลาหกโมงแล้วครับ ก็จะมีการแบบ เคารพธงชาติอะไรกันนะครับ แล้วก็เหตุการณ์มีท่าทีว่าจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับเห็นมีการแบบเอารถฉีดน้ำมานะครับเราเป็นประเพณีปฏิบัติของคนไทย เจรจากันแบบมาหลายชั่วโมงหลายนาทีแล้วทุกคน เวลาเราเคารพธงชาติ ชูสามนิ้วครับ มันคือความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับมาร่วมกันร้องเพลงชาติก้นได้เลครับ ประชาชนเไม่ปมีอะไรเลยมี่มือเป่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยใกล้แล้วเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย 加油 เดือนซะให้เก่ใพวกนี้นี่นสั่งงานงาน นี้ก็มาขายน้ำนะัวของตนราชการหากินสินบนสัมปทานยกให้เอกชนภาษีประชาชนก็คนเอาไปกินเมื่อไรจะไปสักทีเจ็ดปีมันนานกว่าทนโทรมาฟังเสียงคนเสียงต่างชกันคนก็เพื่อเต็มที่ ข่าวนัข่าวอะไรก่อนนะครับใต้ไปตรงนี้นะครับเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่าครับใช่ไหมไม่มีไม่ต้องเดือดร้อนไอ้คนที่มีเมียระวังเมียไม่มีโชว์หมดอ่ะว่าโดนเ้าประชาชนอยู่เนี่ยพอดีพอดีผมได้ยินชัดกว่าท่านนะครับตำรวจผมจะสื่อสารให้นะครับเออทีแจ้งความแต่คนโดนผมไม่แจ้งนะมอง ถ้าท่านไม่มีเมียไม่เป็นไร เออไม่มีแต่เมียถ้าไม่เป็ท่านมีเมียเนี่ยเขาห่วงใยว่าเมียท่านจะมีชู้อ่าโแต่มาป่าประชาชนอยู่นะครับ เออขาห่วงใยท่านนะครับผมห่วงใานไม่ได้ยินเวรนะครับ กลับเลยกลับเลย กลับเลย t กลับเลย ได้ นะครับฉะนั้นพี่น้องทหารที่แต่งตัวนอกเครื่องแบบนะครับ ก็แสดงบัตรให้ชัดเจนนะครับ เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับ ไม่ใช่ทหารทิพย์ ไม่ใช่ทหารตำรวจทิพย์นะครับ เดินทางมาถึงแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มอะไรนะฮะเขามีสะบัดธงด้วยนะครับพวกผมมาถึงตั้งแต่สี่โมงแบบ เรียนออนไลน์เสร็จก็คือมาเลยอย่างครับทุกคน ไม่ได้แบบเตรียมพร้อมอะไรมากนะครับ อันนี้คือบรรยากาศนะครับ ไปที่ตรงหน้าเวทีใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้ผมแบบผมเปียกไปหมดแล้วนึกว่าตัดผมนะฮะแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนมาฉีดน้ำใส่นะครับเพราะคยนี้จะสนมากจะมาจากสกายวอล์นะครับกนเดินไม้ตามจังหวะเลยนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ เดี๋ยวเราจะถอยไปตรงแถวนางเลิ้งนะครับ ไปยึดกันตรงแยกนางเลิ้งก่อน นะครับ เพราะเราได้รับรายงานว่า มีการแทรกแซงของมือที่สาม ผมโทษใครไม่ได้นะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐบาลนะครับ ผมไม่ต้องการเห็นการบาดเจ็บของพี่น้องประชาชนทุกคน ไม่ต้องการเกิดเห็นความรุนแรงนะครับให้หิงสาดีที่สุดฉะนั้นเนี่ยผมว่าวิธีการที่ท่านใช้เนี่ย เป็นวิธีการที่ไม่สะอาดไม่สง่างามนะครับ ไม่ไม่ไม่สมเดี๋ยวผมจะถอยล่นไปนางเลิง แล้วเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นนะครับเรากำลังทยอยกลับบ้านนะครับทุกคนเพราะว่าจะมีม็อบอีกทีวันเสาร์ที่เก่าเวลาเดิมนะครับรักความยุติธรรมรักในความเป็นประชาธิปไตยพรุ่งนี้มีเวลาพักหนึ่งวันนะครับ เพราะฉะนั้นวันเสาร์เราเก็บแรงและออกมาสู้กันอีกหนึ่งครั้ง เพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาสำหรับวันนี้นะครับ พวกเราได้รถเครื่องเสียงสองคันที่อยู่นะครับจะส่งทุกท่านกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ ระหว่างทางนะครับก็ช่วยกันดูนะครับเห็นหูเป็นตาทุกกันและกัน นะครับพี่เจ๋งนะครับพี่เจ๋งดอกเจ๋งก็ยังอยู่นะครับ คอยเป็นหูเป็นตาให้ท่านและก็ คอยดูแลทุกท่านนะครับส่งทุกท่านกลับบ้านตอนนี้เราวุ่นวายมากทุกคนนต่อไป หารถเมย์ไม่เจอทีมรักษาความปลอดภัยทีมรักษานี่ก็เลยมีคนทยอยออก จากบริเวณที่ประท้วงแล้วนะครับ ชุมนุมนะครับโอ้ยข้างล่างรถโคตรติดเลย เดี๋ยวเราไปที่ป้ายรถเมย์กันก่อนนะครับ ไปขึ้นรถเมย์นะครับ ปวดตีนมากทับตีน ทุกคนตอนที่ผมระหว่างรอรถไฟฟ้ากลับบ้านอยู่ ผมเจอไปไปเจอข่าวนี้จ้ามีคนร้ายอายุ23ปีใส่ชุดลายทหารนะครับ เขาได้ก่อเหตุยิงเป็นทั่วเลยนะครับ ใคร เห็นรถเขาคือรถปิกอัพสีขาว3พร้อมเท่าของไข่ทะเบียน 6233 นะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าลงภาคใต้นะจ๊ะและเขาเคยมีพนักงานเซเว่นด้วย ช่วยบอกหน่อยนะครับ ผู้ชมผู้ชมคนไหนที่เห็นตะคุณนี้ หรือว่ารถของตะคุณนี้นะครับ แจ้งด่วนเลยจ้า ตอนนี้ตำรวจแบบตามแล้วตอนนี้กำลังไปภาคใต้ จากอุดมสุมีแล้วจ้าวันนี้จะเป็นวันที่สองครับที่เราจะไปม็อบกันนะครับทุกคน ผ่านไปก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมนะนะอุดมสุขเนี่ยรอรถเมย์นานมากเลยเมื่อไหร่สองสามเราจะมาแหมว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าดิทุกคน ผมเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้าแทนแล้วทุกคนมันแบบช้ามากเลย รถเมย์อ่ะ ไอไอวันที่ไปมอวันแรกอ่ะอันนั้นรถเมย์ยังมาเร็วไง จะมีสายสองสาม อันนี้คือแบบช้ามาก ก็เลยเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้าแทนนะครับ และตอนนั้นผมได้ข่ามาว่าต้องไปถึงที่นั่นที่ที่ที่ประชุมประท้วงอะไรสักอย่างสี่โมงนะครับ เพราะว่าแต่ละคนก็มีที่ที่จะไปแตกต่างกันไงเพราะว่า ช่วงนี้ประชุม ชุมนุมกันหลายที่เลยทุกคน อันนี้ผมไปจะไปทำเนียบรัฐบาลนะฮะ รถไฟฟ้ากำลังมานะครับ จากอุดมสุขเลยนะคะทุกคนหวังว่าจะเจอ เห็นอะไรไหมครับทุกคนสันนิษฐานว่าจะเป็นรถฉีดน้ำนะครับ าสภาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน ด้านซ้ายนี้คืออะไร ก็คือ คือกดไลค์ก็จะให้ดูนะจ๊ะมันคือตู้คอนเทนเนอร์ นะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้นะครับแกนนำ แกนนำผู้ประท้วงกลุ่มปอทอก็ได้ทำความเคารพเสด็จเตี่ยอยู่นะครับ เสด็จเตี่ยคือเจ้านายของราชวงศ์จักรีนะครับ พวกตำรวจก็จะตอนนี้พวกตำรวจที่มาเฝ้ามอบนะครับ ก็ได้ปิดการจราจรนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดความแบบอุบิเหตุนะครับ ราะว่าคนเขาจะชุมนุมประท้วงกันตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเขตแดนระหว่างผู้ประท้วงที่มากันวันนี้นะครับ แล้วก็พวกสำนักข่าวต่างๆที่มาถ่ายกับ นั่นนะฮะรัฐสภาแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์นะครับ อารมณ์คล้าย ๆกับเขต DMC ในเกาหลีนะครับ ที่กั้นระหว่างเกาหลีเหนือกับใต้ มีการป้องกันที่แน่นหนาและก็อันตรายอย่างมาก ใครจะข้ามนี่ระวังไว้เลยโอนเขายกไอ้ลวดหนามให้มันสูงขึ้นนะครับ โอ้ยตายแล้ว ถ้าผู้ประท้วงมานี่แม่งแบบจะแตกกันขนาดไหนนี่จะแบบวีนจะโกรธหนักกันขนาดไหนผมว่า ตอนนี้ที่รู้มาคือมีแค่คนไทยไม่ทนนะครับ ที่ขางคืนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับอันนี้สันนิษฐานนะครับไม่ได้ไม่ได้ชัวนะ ก็เก็บมาเป็นบรรยากาศให้ทุกคนดูกันนะเผื่อใครที่มาไม่ได้นะครับ ยพบกับมันซีพีก็คือกลุ่มคุณประชารัฐของงตู่ในนามเครือข่ายสามพลังประชารัฐร่วมกับเดียช้างเที่ยเลินน้ำเมาไอ้เที่ยเลินน้ำเมาไทยเดฟไม่แล้วทำไมซีพีมันอยู่ได้ซ p มันไม่โดนอะไรเลยซีพีเป็นพ่อที่สถาบัน yes daddy แก๊งสามเป็นโทกแต่แก๊งคณะรฐษฎรเป็นโทษว่าไอ้โทษไปที่นี่สุดที่ว่า p ซีพีคือเรื่องหลักซีพีตัวตัวของประยุทธ์ตัวแทนประยุทธ์ซีพีเดียช้างขนาดขนาด เพราะจริงเป็นข้อที่สถาบันซื้อข้าราชการไปทุกกระทรวงซื้อแน่ๆกระทรการคลังกระทรเกษตรซื้อหมดแล้วทุกกระทรวงเลยไหมครับและถ้าวันนี้เราไปดูน้องเรียนเรื่องจริงเอาอีกแล้วแบบชื่อโยมบอลเต็มเลยองการประชารัฐของเราไม่ประโยชนแล้วเด็กพวกนี้จะทำอะไร สาหมดความชบเพราะฉะนั้นที่อย่างเราประยุทธ์กับคุณประาประยุทธ์มีตัวอันตราย่ายการเทาไคนที่มาทานครับก็จะวิ่งวิ่งวิ่งนะครับวิ่งสู้ฟัดวัดสู้วิ่งนะครับเพื่อไปสังเกตการนะครับ อันนี้เรามาก่อนแล้วไงก็จะไม่ต้องวิ่งอะไรมาก เพราะว่าเราไปถ่ายทุกคนดูแล้วนะครับตำรวจปิดถนนแล้วสถาบันะหากรอันนี้มาหาเจ้าอะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ตรงนี้นะครับองค์กรประชาชนคนไทย กำลังและให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดฉะนั้นแล้ว วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกท่านครับที่ขึ้นทางเท้าครับรมพวกเราขอบอกว่าตรงหน้าการทั้งหมดครับ เรามีเจตนาดี ไม่ต้องการที่จะเข้าไปปะทะใดๆทั้งสิ้น ขอบด้วนะครับด้วยครับพอพอพอพอเขาน่าจะจอดรถ ขวางครับนี้ความตั้งใจของพวกเราคือเข้ามาจักการะเจ้านายองค์หนึ่งของราชวงศ์จักรีสถาบันกษัตริย์ทำเป็นที่รักของพวกเราปวงชนชาวไทย ตอนนี้นะครับพวกแกนนำจะมาสักการะเจ้านายของกระทรวงจักรีนะครับแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่ามีการติดลวดน้ำนะครับลวดน้ำหลายชั้นเลยไปก็เจ็บดีครับอันนี้คือแบบต้องซอฟวิธีการนะครับ การป้องกันอะไรจะแน่นจะแน่นหนากว่าปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เห็นถึงความ ผมรู้ว่าพวกท่านก็นับถือกรมหลวงชุมพรเพราะพระองค์ท่านเป็นของเจ้านาายนะครับ ผู้ใหญ่ ที่สร้างคุณุปการ ที่มีผลมาถึงยุคสมัยของปัจจุบัน ถึงทุกกลุ่มจะมีจุดหมายที่แตกต่างกันนะครับ แต่มีจุดมุ่ก็คือไล่ลงตู่นะครับ ด้านยึดโภคกร ตลอดจนกำลังคนด้านการทหารพอแล้วครับ พอแล้ว พอแล้วแต่วาขณะที่ที่นิติธรรับเหลือกับเข้าไปไม่ได้นะครับ เพราะว่ามีการกั้นไว้นะครับ แต่เราจะถ่ายไว้จากมุมนี้นะครับ อันนี้พยายามสุดความสามารถแล้วทุกคนตอนนี้นะครับ ก็ได้มีการเข้าไปสักการะพระพระเจ้าองค์หนึ่งนะครับ ที่เป็นเจ้านายของราชวงศ์จักรีนะครับ ของเส้นไหว้ต่างๆนะครับได้ของยังชีพมาแล้วหนึ่งบวกกับน้ำ ให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยาม อันเป็นที่รักของกูตราบใดที่คำว่า อาภากร ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กูจะรักษาผืนแผ่นดินสยามของกู เพื่อลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใด ให้กำเนิดเรามา แผ่นดินใดให้ที่ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุขมิให้อนาถร้อนใจ ลูกหลานจงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น นี่ครับ พี่น้อง คือคำประกาศของเสด็จเตีย หรือกรมหลวง ุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เจ้านายของพวกเราคนไทยใครับ ได้ไม้อะไม้มันอยู่เหนือมึงก็ต้องกลัวไม่ดีถาม ถามไหมหรือว่าไง อ่ะ เอาถามเอาแล้วกัน พี่ต้องบอกเขาวันนี้เตรียมกลยุทธ์การมรไหวดวันนี้กิจกรรมของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยก็มือมาสักการะนะครับ เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับ เหตุที่มาสักการะเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลสองประการหนึ่ง เสด็จพระบิดาท่านนั้นเนี่ยนะครับคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้มีคุณูปการนะครับเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทย ก็คือมีการเลิกทาสนะครับ ฉะนั้นเนี่ยทุกคนทุกฝ่ายที่ใช้อำนาจหน้าที่รัฐจะต้องตระหนักคำนึงถึงตรงนี้นะครับ ประการที่สองนั้นเนี่ยก็คือมีการปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่ นะครับทำให้สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศความเป็นผู้นำเรียกว่าใกล้เคียงกับตะวันตกและยุโรปเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ดำรงอยู่มาถึงจนทุกวันนี้นะครับส่วนการท่านได้ยินชื่อหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ภูมิปัญญาไทยใช้สิ่งไทยในการสักโลกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวิญาของกองทัพเรือในการทำการนะครับ และเป็นผู้ที่มีความยืนหยัดมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชัดเจนและก็มีคำประกาศที่สายแท่งสำหรับพวกที่ปกปิดบ้านเมืองที่ทุจริตต่อรักบาล ะนั้นเนี่ยการมาวันนี้เนี่ยคือผมต้องการมาสักการะ เพื่อเป็นผันกำลังใจแก่ตนเองและพี่น้องประชาชนไทยวันนี้ทนายนกเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับการบริหารประเทศอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับ เราก็ต้องรอดูกันรอดูขี้แตกแตตัาเปิดเปิเพลงเตือนตัวไทยนะครับ เดี๋ยวเรามารออัปเดตกันดีกว่านะครับ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับ ทุกคนที่ทนายนกเขาพูดนะครับ ผมเห็นด้วยบางข้อบางข้อก็คือแบบเห็นด้วยบางข้อแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางข้อนะครับ บางข้อคือไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปนะครับจัดให้มีการแบบเลือกตั้งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ที่อยากจะเสริมก็คืออยากให้เปลี่ยนกฎหมายของม .112 นะครับม .112 ก็คือเป็นกฎหมายที่ ไม่สามารถวิจารณ์พระมหากษัตริย์ได้นะครับ จะมีโทษรุนแรงมากนะครับ ที่ตัดส่วนนี้ออกเพราะว่าผมบอกผิดนะครับ อันนี้เกี่ยวกับม .112 นะครับ มีเรื่องดังนี้คือมีคนเอารูปพี่เชอปางไปตัดต่อคู่กับพระมหากษัตริย์ในทางเสียหายหายและพี่เชอปางฟ้องด้วยมาตรา112 ก็เลยเกิดเป็นดราม่าอยู่สักพักหนึ่ง แต่ว่าทางตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่รู้เลยว่าเขาฟ้องตอนไหนอะไรเงี้ย มือนจะเป็นการใส่ร้ายกันนะฮะ ก็นั่นแหละอยากให้ยุบม .112 นะครับเพราะว่าจะได้แบบระบบกษัตริย์จะได้แบบโปร่งใสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยูเคครับ สหราชอาณาจักรแบบประชาชนสามารถวิจารณ์การทำงานของพระมหากษัตริย์ได้นะครับ ก็อยากจะให้แบบฝากถึงตรงนี้ด้วยนะครับ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบางข้อเด้อพระมหากษัตริย์คนแบบยุบมอ1นึ่งสองปิดม1องไปเลย ไม่ควรมีมีการปราศัยของต่างๆที่จะมาสภากันนะครับ ไม่รับ ดูนะครับทุกคนตอนนี้ อีหือผู้ที่ใช้แมสเซจชื่อว่าฟินจังนะครับที่จริงเขาเคยมีชื่อเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าเขาปิดเฟซไปแล้วนะครับ มันก็ได้โทรมาหาผมอีกแล้วนะฮะกลุ่มเราก็โดนนะครับ โดนทุกคนนะฮะ คนที่มีอุดมการแตกต่างจากอีหึนะครับ ดีแจ็คสันเซนเจอร์เลยของมันนั่นแหละครับ มันจะโดนนะครับ เหมือนที่ประชาชนกำลังน้อยใจพี่ๆ อยู่ณขนาดนี้ พี่น้องครับ เวทีประชาชนคนไทย จะเป็นเวทีที่เปิดประเด็น พูดถึงปัญหาต่างๆ ที่เมื่อสักครู่น้องเก่งได้เกินนำไปแล้ว ว่ารัฐบาลชุดนี้มีปัญหาที่ซุกซ่อน ตักตวงแสวงหาผลประโยชน์ เก็บไว้ใต้ผมเยอะแยะมากมายพวกเราประชาชนคนไทย ติดตามเฝ้าดูสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เวทีประชาชนคนไทย ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต้องเกินน้ำกับพี่น้องอย่างนี้ก่อน วันที่ 23 ที่ผ่านมากลุ่มสมาพันธ์ แรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกาศ เห็นด้วยและ เข้าใจในหลักการ เดี๋ยวผมจะอ่านแถลงการของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ให้ได้ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ ตามที่กลุ่มประชาชนคนไทย และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนหลายกลุ่ม ที่จะนับที่จะมีการนัดหมาย การแสดงออกทางการเมืองเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ตามที่เคยสัญญาไว้กับประชาชน แต่กว่าเจ็ดปีที่เป็นนายกรัฐมนตรีกลับไม่เห็น กลับไม่ได้ทำในสิ่งที่สัญญาไว้ และในห่วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายต่างๆ ได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่มีความผิดพลาดล้มเหลวในหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ประเด็นทุจริตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่พวกเราทำเสียหนักแน่นมาก ยอมไม่ได้ที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ บริหารแผ่นดินมาเป็นระยะเวลาเจ็ดปี โดยที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ยังมีพี่น้องประชาชน ทางบ้านอีกหลายกลุ่มหลายฝ่าย อย่าสงสัยในตัวเราเลยครับ พวกเรากลุ่มประชาชนคนไทยยึดมั่นในหลักการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ไม่เอารัฐบาลของคนเอกประยุทธ์จันโอชา พี่น้องครับ ระยะเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมา ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ปฏิวัติประเทศ เข้ามาเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบหรือว่าคอสชห่วงระยะเวลาที่เจ็ดปีในการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์จันโอชาร่างรัฐธรรมนูญให้ฝั่งตัวเองได้เปรียบ ในกฎกติกาในการเลือกตั้ง โดยมีสว250 เสียงเลือกเป็นคนโหวตเลือกนายกเพื่อให้ได้เปรียบ แล้วโหวตเลือกตัวเองขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยผ่านการฟอกขาว โดยการเลือกตั้งทั้งทั้งที่กติกาที่เขียนขึ้น เอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านและทุกพักการเมือง ในระยะเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องครับ พี่น้องที่การขัวพันยาเสพติดข้ามชาติมาดำรงตำแหน่ง โดยที่มีวันตีเด็ดว่า มันคือแป้งพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับ เรายอมไม่ได้อีกต่อไป ที่ให้รัฐบาล ที่เอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกกับตัวเอง มาดำรงตำแหน่งต่อไป ระยะเวลาที่จะผ่านมาเจ็ดปีเพียงพอแล้วครับ ซึ่งในช่วงนี้ มีพรบการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด แล้วเขาเอาพรบนั่นมาอ้างนะครับว่าให้ประชาชนอยู่บ้านที่รัฐบาลบริหารจัดการโควิด ก็คือจัดการ โควิดไม่ได้เรื่องเลยครับ ใช่ครับ ที่จริงเขาต้องซื้อวัคซีนดีๆนะครับไฟเซอร์ ประเทศเรายังมีไฟเซอร์ฉีดเลยจัดซื้อจัดหาวัคซีนมีการทุจริตใช่ซึ่งในวันนี้ ยังมีพี่น้องประชาชนตาดำๆ ที่เดือดร้อนจากผลกระทบเปิดบอล เปิดชายแดนด้วยทุกคน เปิดตามเข้าเมืองนำคนเข้าเมืองแรงงานเถื่อนจนพี่น้องประชาชนทุกท่านเดือดร้อน บอกให้ประชาชนกาดไม่ตก แต่รัฐบาลบริหารไม่ได้เรื่องครับรัฐบาลครับเป็นเองไงทุกคนบอกคนอื่นยังไงเป็นซะเอแค่ปัญหาเบื้องต้นที่อยากจะบอกกล่าวให้ทราบในเจตนารมณ์ของเราวันนี้ ครับ ครับพี่น้อง วันนี้น้องเก่งได้ยืนยัน เจตนารมณ์ของประชาชนคนไทย ที่ออกมาขับเคลื่อน ในแนวทางของเรา และยึดมั่นในเสาหลักของชาติ ชาติศาสตร์กษัตริย์ ชัดเจนมั่นคง ยั่งยืนด้วยนะครับ ที่หันหลัง ลดให้เจ้าหน้าที่พี่ๆตำรวจ ไม่ได้ว่าไม่ให้เกียรติกัน เดี๋ยวจะน้อยใจ อันนี้คือบรรยากาศนะครับ การแบบผ่อนคลายแสบบอกูละเฮ้ยกูนี่คไทยถึงสวยไหมใครเป็นเด็กทำ มีคนทยอยมานะครับ โอ้ยหิวมากเลยแซ่บเราแซ่บหลาย thùng má bựa em hey, hey. Cô ta đã đăng tiếng hồn tiếng làm xa sông Nó bựa em thì hey, hey. Bữa Tớ ืนขึ้นท้าพวกฟ้าพวกดาวดวงใจที่ปวดร้าความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย คุณพี่น้องทุกท่านมากนะครับ ก็เป็นซื้อขนมจีบนะครับ ขนมจีบปูนะครับ เพราะว่าหมูกับกุ้งผมไม่กินนะครับ ผมไม่กินหมูสับนะครับกุ้งผมแพ้ครับสับเป็นปูแทนครับแปดลูกสี่ลูกยี่สิบบาทแปดลูกหลายคนยังไม่เข้าใจงอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่มันแก้ปัญหา และประกาศต่อสาธารณชนคนไทยทุกคนว่า วันนี้มันถึงเวลาแล้วพี่น้องครับ ถึงเวลาที่ประชาชนคนไทยจะลุกขึ้นมา พูดถึงความผิดพลาดความล้มเหลวของรัฐ พูดถึงสิ่งที่รัฐกระทำต่อประชาชน พูดถึงมาตรการต่างๆที่รัฐ ครับเพลงพอด้วยครับเพลงเบาลงเลยครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับขอเชิญหน้ารถนะครับเอาตรงชาติแจกให้กับพี่น้องนะครับเอาตรงชาติแจกให้กับพี่น้องนะครับยืนหน้ารถตรงสี่แยกนะครับสะบัดธงไทยพร้อมๆกันนะครับ เชิญพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ มาได้นะครับ ไม่มีธงไงทำไง ครับเอาธงให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับไปยืนบริเวณด้านหน้ารถนะครับ รอธงอยู่นะครับ โอเคนะครับ ก็ขอจบกันไปด้วยฉากโบกธงนะครับ ที่เราจะตัดแล้วเพราะว่ามันค้างนั่นเองครับทุกคนมันค้างมากก็เลยต้องแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มไทยไม่ทนนะครับ เดี๋ยวเอาไฮไลท์มาให้ดูนะครับ คลิปมันอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับ เพราะว่ามันแบบผมเข้าต่อจากที่นี่ไงเข้าต่อจากกลุ่มประชาชนคนไทยผมเข้าสองม็อบนะครับในวันที่ผมไปม็อบวันที่ 2 นะครับ โอเคก็ขอจบกับเพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบายอีดอกคลิปโคตรยาว1ชั่วโมงไปไล่มาถึงบ้านเลยคะรับจ้าใช่ปรยุทธ์ออกไปปรยุทธ์ออกไปม็อบสองครั้งอะไปเด้โอ้โห ต้องไปแล้วอ่ะวันนี้ประชาชนไม่ยอมตกไปแล้ว